ือว่า International Air Transport Association นะคะ หรือว่ามีตัวย่อสั้น ๆ ค่ะว่า IATA นะคะ หรือว่าเขาก็จะใช้ชื่อว่า IATA ค่ะ ชื่อภาษาไทยนะคะ สมาคมขนส่งทางอากาศนะคะ ระหว่างประเทศค่ะ ประวัติความเป็นมาของเขานะคะ ก็คือเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ดำเนินงานโดยภาคเอกชนระดับโลกนะคะ ที่ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 19 นะคะ เดือนเมษายนนะคะคิศักราช1945 ค่ะ ที่กรุงฮานาวานะคะ หรือว่าประเทศคิวบาค่ะไออาต้านะคะเขามีสำนักงานใหญ่อยู่ที่มอนทรีออลนะคะ ประเทศแคนาดาค่ะ เมื่อแรกนะคะไออาต้าก่อตัวมาเป็นเพียงองค์กรขนาดเล็ก และค่อยๆเติบโตมาจน จำกัดเฉพาะภายในประเทศยุโรปเท่านั้น จนกระทั่งคริสตศักราช 1939 เมื่อสายการบินแพนแอมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแพนอเมริกันเข้ามาร่วมธุรกิจด้วย และในปีคริสตศักราช 1945ไอตาก็มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการทั่วโลกด้วยการเป็นองค์กรที่เป็นระบบมากขึ้น และมีโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ การขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า จากปีคิศศักราช 1945 จากการเปิดตัวของเครื่องบินแบบใหม่ และก็มีการพัฒนาดังด้านเครื่องบิน และมีต่อมาก็คือ การขนส่งทางเครื่องบิน เป็นนวัตกรรมหลักพวกเขานำเครื่องบิน และความเร็วสูง ขนาดใหญ่ขึ้น ดีขึ้น ราคาและค่าใช้จ่ายก็สูงตามไปด้วย จึงจำเป็นที่จะต้องมีการควบคุม การขึ้นราคาทางด้านต้นทุน ทำให้ค่าโดยสารราคาลดลง เพื่อผลให้ความต้องการทางด้านการเดินทางทางอากาศมีเพิ่มมากขึ้น นำไปสู่กิจกรรมของไอตาที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน สรุปง่ายๆ นะคะ สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศนะคะ เป็นการรวมตัวกันเพื่อส่งเสริมให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยนะคะ ทางการขนส่งทางอากาศ และถูกต้องตามหลักเศรษฐกิจนะคะ รวมทั้งเพื่อให้เกิดความร่วมมือกันทั้งทางตรงและทางอ้อมนะคะ ทางการขนส่งทางอากาศของสมาชิกด้วยค่ะ ซึ่งปัจจุบันนะคะสมาชิกไอร์ตาค่ะ มีรวมกันถึง 280 สายการบินนะคะ ใน 120 ประเทศนะคะ อันนี้เป็นอัปเดตล่าสุดนะคะจากในเว็บไซต์เลยค่ะ หน้าที่รับผิดชอบหลักนะคะของ i a t a คือ 1. อำนวยความสะดวกในการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าเชื่อมโยงโดยถือตั๋วใบเดียวด้วยคุณภาพที่เท่าเทียมกันค่ะ 2. ส่งเสริมด้านความปลอดภัย และการขนส่งทางอากาศอย่างประหยัด 3. สนับสนุนการบินพาณิชย์ และร่างกฎระเบียบต่างๆนะคะของการขนส่งทางอากาศ 4. ศึกษาและหาทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมการบิน 5. กำหนดนโยบายเรื่องตั๋วเครื่องบินให้เป็นมาตรฐานทั้งด้านราคา การชั่งน้ำหนัก การตรวจสอบสัมภาระ และการดูแลเอกสารให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก และสุดท้ายนะคะ ออกแท็กโค้ดค่ะสำหรับสายการบินทั่วโลกนะคะ สุดท้ายนี้นะคะ วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบินค่ะมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะคะ ได้รับการแต่งตั้งนะคะจากไอต้าให้เป็นตัวแทนในการเป็นศูนย์ฝึกอบรมนะคะ a u t h o r i z e Training Center ค่ะ หรือว่าเรียกตัวย่อสั้นๆนะคะว่า ATC ค่ะ ประจำประเทศไทยด้วยค่ะ